ได้ จะทำฉันในช้ำดวงใจมองกันที่รักที่หลอกลวง ปืนใจไม่ห่วง พอแล้วเรื่องผู้หญิง ความรักหักใจทิ้ง ตัดอะไรอยู่กันไปทนช้ำใจทนเศร้าลืมขอลืมเรื่องเก่า ผู้หญิงที่รักจริงคือแม่ รักที่หลอกลวงฝืนใจไม่ห่วงพอแล้วเรื่องผู้หญิง ความรักหักใจทิ้งตัดอะไร อยู่กันไปทนช้ำ พิยาสูงและสาวพี่เล็กนะฮะที่นำเครื่องดื่มมาให้นะครับปิดเอวก็ต่อได้เชื่อว่าต้องปิดกันทานนะครับ จึงรู้ดีชั่วอยากเป็นผู้นายที่ขอตายมัวสมหวังซึ่งไม่ละทุ่มหัวจึงเลย วงให้เป็นผู้ Pero vamos a ชื่อในจังหวัดสามชา believe in all สิบจันมืคนนี้ ผมรักยอดยิงนี่เม็นสิงบุรี เป็นลูกเศรษฐีและมั่งมีเงินตาผมยอมตายถวายชีวิตจะขอลงดีมาเด็ดมาลีแม่ดอ 要和他。